ประโยค Oui, madame. Vous pouvez l'obtenir soit en liquide, soit par un virement bancaire. แปลว่า ใช่ครับ คุณสามารถรับได้เป็นเงินสดหรือทางการโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้ครับคำว่า Oui, madame. ในที่นี้แปลว่าใช่ครับ หรือใช่ค่ะ ก็เพียงพอแล้ว ในระยะหลังนี้หากเป็นการซื้อขายตามห้าง จะได้ยินการใช้คำว่า คุณลูกค้าบ่อย หากเป็นสถานการณ์เช่นนั้นก็อาจจะแปลว่า ใช่ครับคุณลูกค้า ตามความนิยมก็ได้เช่นกันคำว่า pouvez เป็นรูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ pouvoir แปลว่าสามารถคำว่า l apostrophe เป็นสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกำตรง เพศชายเอกพจน์ ใช้แทนคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกำตรงของกริยาที่ต้องการกำตรง ในที่นี้คือคำกริยา obtenir ซึ่งมีคำตรงที่เป็นคำนามคือ remboursement ซึ่งเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ และแปลว่าเงินคืนคำว่า soit ในที่นี้ใช้เป็นคำวิเศษ แปลว่า หรือสำนวน en liquide แปลว่าเป็นเงินสดสำนวน par un virement bancaire หนกแปลว่าโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารคำว่า virement เป็นคำนามเพศชาย แปลว่าการโอน คำว่า bancaire เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าเกี่ยวกับธนาคาร ทางธนาคาร